สวัสดีครับเลแฮสตูดิโอกับมพบกับท่านอีกแล้วนะครับ วันนี้ในวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกอะไรสักอย่างก็คือว่าผมไปป้ายยาลูกค้ามาจากไหนไหมจากโซเชียลนะครับ จากการที่เราทำการตลาด โดยการใช้โซเชียลในการทำการตลาด เพื่อที่ว่าจะดึงดูดลูกค้ามา และแล้วมันก็ได้ผลนะครับคือ ลูกค้าคนนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่เข้ามาใช้บริการนะครับ และสิ่งที่จะลุ้นไปกว่านั้นคือว่าลูกค้าจะตัดจากผมยาวนะครับ ให้ดูนะครับว่าผมยาวแค่ไหนแต่ลูกค้าจะเปลี่ยนมาเป็นทรงฟูลบ็อกเนี่ยตรงนี้นะครับ เพราะว่าอะไรลูกค้าไปเห็นเราในในไลน์ใน Facebook ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมลองทดลองยิงเข้าไปนะครับบอดเข้าไปก็คือลูกค้าเห็นเลยเพิ่มวันนี้ผมทำเป็นครั้งแรก แล้วก็เขาก็แอบไปส่องในเพจในแฟนเพจของเรามาก็มีลูกค้าเขาทำกันบ้านมาดีนะครับ ว่าในร้านนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่าลืมนะครับเวลาทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรเนี่ยเราจะต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ ในการเป็นผู้ช่วยเรานะครับเราไม่ต้องไปจ้างพนักงานการตลาดเลยนะครับ เราไปจ้างมาร์คเซอร์เบิร์กไปจ้าง Google จะไปจ้างไลน์ออฟฟิเชียลอะไรต่างๆนะครับในการทำการตลาดธุรกิจทุกวันนี้สำคัญนะครับ เดี๋ยวเราจะคุยกับลูกค้าไปเรื่อย ๆนะครับว่า เป็นมายังไงถึงได้ใจอ่อนผมพูดตรงนะผมก็ตื่นเต้นนะจากผมยาวแค่นี้ตัดตรงฟูลล็อกอ่ะคิดดู ขาแต่ว่าผมดูแล้วว่าหน้าโครงหน้าก็ได้นะมีความคมความโอเคอยู่นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรามาปั่กนด้วยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจเขาค่ะอ่าไม่อ่าวันนี้ผมจะไม่้บอกว่าวิธีการตัดบุบบ็อกเป็นยังไงนะ ก็ทุกคนอยากดูว่าวิธีการตัดผมทูบ็อกก็คือเข้าไปค้นในช่องยูทูบได้เลยจะดูในลิสต์เก่านะครับก่อนตัดผมก็มีการแบ่งผมเก็บผมเรียบร้อยนะแล้วแล้วปกติ ือก็ถ่ายข้างหลังนะฮใช่ใช่นานแล้วพี่สมัยไหนอ๋อ เกือบปีจุดเริ่มต้นที่มีความคิดว่าถ่ายข้างหลังตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่คือปกติผมหนา แล้วช่างเขาก็บอกว่า เอาออกไปเลยจะไม่ร้อนหนูว่าเออแค่เลยกคนเชื่อผลเนาะก็เชื่อการตลาดที่มาอยู่ตรงนี้ผมทั้งชีวิต คนลุกเลยมาบอกตมเก่งนะจัดไป นิวเยียนิวมีสะใจนะพี่พี่ชอบมากพี่โลกจิตขอกพี่เราทำดีนะ จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้สุดเลยที่บ้านไม่ตกใจนะเขาอยากให้ตัดผมสั้นอยู่แล้วพี่เขาบอกว่ามันร้อนผมยาว ไม่ แบบไหนก็ได้ ย่าก็ตัด ไม่เออนั่นทีเดี๋ยวตกใจแล้วกลับบ้านไปอะ เขายับเขารับได้แล้ว ตัดไหนก็ได้ตัดผมราตปกตหอติหนูแต่งตัวแมนๆอยู่แล้วพี่แค่รู้สึกอยากให้มันเข้ากับชุดมากกว่าผมอะาโอเคนะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากสั้นจบมันดปีเดียวเองพี่ก็คือปีเดียวที่จบมาเลย จบใช่จบปุ๊บทำเลย คงานนี่บอกแล้วฟรีแลนซ์มาแ่ไม่ไม่ไม่หนูทำบริษัทค่ะ แต่ว่าก็ก็มีฟรีแลนซ์บาง ใครจ้างก็ทำก็ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะ เพราะว่าลูกค้าแบบ ออฟไลน์มันขายไม่ได้เขาก็มาขายออนไลน์กันมากขึ้น เอเจนซี่ก็เลยแบบเออยังอยู่ได้อยู่ระบุได้ไหมว่าเกี่ยวกับทางด้านไหนหมายถึงหมายถึงที่ทำเหรอพี่ก็เป็นพวกแบบยิงแอด Facebook อะไรเงี้ยมีไลน์บ้างแต่หลักๆก็คือเป็น Facebook เราต้องไปเรียนทางด้านไหนหนูจบอ่อนิเทศศาสตร์ค่ะด้ การลูกค้าสัมพันธ์เหมือนเรียนพวกแบบการตลาดปนๆ ไปด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยทำพวกการตลาดสื่อสารได้แล้วอย่างพี่ถ้าเกิดพี่จะไปเพิ่มเติมที่คนจะไปเพิ่มเติมหนูว่าเรื่องการตลาดก็สนุกดีแบบอาจารย์เขาสอนสนุกอะส่วนใหญ่การตลาดไม่ไม่พูดถึงอย่างพี่ เรียนเรียนแบบโฆษณาอะไรเงี้ยจริงจริงมันมีคอร์สออนไลน์นะพี่แบบเยอะอะที่สอนบางเอเจนซี่ก็มีสอนอยู่ หรือหาความรู้จากในเน็ตมันหนูว่าก็ทำได้เพราะพี่ก็พี่ก็ทำอยู่แต่ก็อาจจะไม่ไม่เอ็กซ์เพ แปลกตรงทขอนะ ใช่ ประมาณนั้นป่ะ หนูก็เรียนรู้เรื่อยๆเหมือนกัน ก็แบบมันมีคอร์สสอน มีรุ่นพี่สอน มีคนจากเฟซบุ๊กหรืออะไรเงี้ยมาสอน ออกอะไรรู้สึกแปลกถึงขั้นเดินมาดูอ่ะนี่ไม่ตื่นเต้นแล้วรู้สึกแบบสติหลุดไปแล้วเนี่ยอยากอวยถ้ามันออกมาไม่เป็นอย่างที่คิด เนี่ยบอกย่ามาตัดผมย่ายังนึกไม่ออกว่าผมตรงอะไรได้แค่แซนบอก เนี่ยหนูพกหมวกมาด้วยเนี่ยพี่เรื่องจริงเลยปกติหนูไม่ใส่หมวกใช่ไม่ได้นะออกไปจากร้านแล้วใส่หมวกะเีอ้ยมันต้องดูดีดิวะเะ้นร้านจัดผมมขวางเจอยงนีเราเจอร้านพี่จริงอ่ะหนูก็เคยร้านต่ผมห้อยฝังบางคนไม่ไม่มีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับพี่นะมันได้ผล โซเชียลเยอะแต่รีวิวร้านพี่ดีอ่ะเห็นในวงในด้วยปะอันนั้นอันนั้นพี่ทำเองเหรอ หรือหรือเขามาติดต่อยังไม่รู้เลยสรุปผมทรงผมหรือเซ็ตปะเนี่ยต้องเซ็ตปะเนี่ยไม่ต้องเซ็ตสิ ีน้พี่ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะ เห็นไลน์แอดก็มา เอ๊ะไลน์ออฟฟิเชียลก็มาเลยนะพี่แล้วอย่างนี้เมื่อไหร่เราถึงต้องมาตัดอีกนะ โดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งเดือนครั้งอมทำบ้านข้างอ๋อ มันจะผมขึ้นมา โดยเฉลี่ยคนผมจะได้ผู้ชายอืมเติมเริเติมมาจริงๆตัดผมที่ใช้เวลาห้าถึงสทีเส็เส็จเลย กับรับโทรศัพท์ด้วยคิวเยอะแปลกตาม่ะแต่รู้สึกดี เพราะช่วงหลังหนูรู้สึกปล่อยผมยาวแล้วมันไม่ค่อยเข้ากับตัวเองก็เลยมัดผมบ่อยทำไมตัดไม่ มีความสุขดี อยากตัดผม เขาอยากเปลี่ยนตัวเองปะไม่รู้ว่าหนูไม่รู้ว่าปกติอกหักไม่ได้ตัดผม ไม่เขาอาจจะอยากแบบ กูสวยขึ้นแล้ว แต่ไม่ได้สวยเพื่อมึงไงพี่เขาสวยเพื่อตัวเองไงเออแล้วมันมันจะยาวประมาณนี้ใช่ไหมเวลาดาสร้นไม่ไม่ไม่ใจใจเย็นก่อนหนูเนี่ยพอปากมันทำให้เราคอยาวไปจบเลย กมกลัวนะใช่ป่ะเดี๋ยวสงกายก็ต้องหาเรื่องมาทำสีผม เออหนูว่าเป็นไปได้ใครเออเขาคือใครอ่ะอ๋ออ๋อพยายามบิวอยู่ให้หนูมั่นใจ เพราะหนูอะเป็นกังวลมาหลายวันแล้วโคตรหล่อเลยเออว่าไป ทูกสาวต่างชาติเลยฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมครับ ก็ไม่แเด็กเขารู้เ่แถวนี้ต่างชาติมาตัดเยอะเลยแล้วเขามาจากไหนจากโซเชียลเหมือนกันปะโซเชียลส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างเด็กโรงเรียนอินเดียหนึ่งนะเขาก็ส่งมาจากทุ่นขง่นเจนที่หนึ่งเจนที่สองเจนที่สามเจที่สี่ห้าเจ็ดแล้ว เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฟูบล็อกนะครับ เราเราไม่รู้จะพูดยังไงเลยกับหนใจลูกค้าที่แบบว่าอยากยาวอยากแค่นี้เนี่ยมันมาเหลือแค่นี้เลยโอเคแต่ชอบ ชอบลูกค้าตรงที่ว่ายอมเรามารอดูตอนสามเสร็จแล้วก็จ่ายกันนะเรามารอดูตอนนั้นนะครับคือถ้าเกิดแตกการจะรู้เด็กช่างเลยประมาณนี้จะได้เป็นโคตรเอเดี๋ยวจะได้ดู เปลี่ยนจริงเป็นยัมั่นใจตรงนี้อ่าได้ไอสิ่งที่คาดหวังไว้กับไอ้ณตอนนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้าง ก็ดีดีกว่าที่คิดไว้ตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไม่ค่อยเขินตอนเนี้ย ไม่รู้มองกระจกอะไรรู้สึกแปลกแต่ดีนะออืมหนูว่ามันเข้ากวบที่หนูคิดไว้ vieja